ตอนนี้เวลา 11โมงเราหมู่วาเล่นบ่าย2วันนี้11โมงไปค่ะ10ไม่คือเก้าค่ะ เล่นสูตรเก้าเลยเนาะ เอามาซ้ำกัน อยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาที่เล่นที่มันต่างกันกับทุนซ้ำกันเนี่ย เออ มันมีความแตกต่างวันไหนโอ้โห เอาเรื่องว่ะมาว่ะสองมาโอเคสามโตค่ะ สวย อีก โอเค โอ้โหวายมาสามโตโคตรคุ้มเลย รอบนี้โคตรคุ้มเลยเนาะค่ะวายไม้ตั้งสามโต เออ เอาว่ะ โอเคค่ะ มาบวกมา480 บาทเนาะ โอเค อันนี้บอแมนรอบแรกที่หนูนับฝากเขามาได้เลย หนูนับฝากเขามา อันนี้รอบที่3แล้วมา20บาทกับบอแมนว่าสิเลนรอบเดียวเรามันแบบแตกโบบาโบบาเลยอย่างสิเนาะค่ะ โอเค เลนมันก็มีได้มีเสียเป็นปกติละอ่าคิดซะว่าที่หนูนะมาลงในเบิร์นี่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูนะเปรียบเทียบเวลาให้เบิ์นว่าความต่างของเวลาเนี่ย มันมีผลมันไหน สภาพ โอเค เดี๋ยวค่อยเล่นค่อยใต้ไปเนาะคะ่ะสรือสมบัติสภาพ เอ้ย สวย มาแล้วค่ะตะโพกมาค่ะ มาดิสวย อีกเจ้าตัวนี่สี่ตัว เอออีกสองมาค่ะ อีกสองอีกสองนั่นละ โอ้โห เอาเรื่องว่ะ บวกมาหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะ เอเคเอาว่ะ โอเคค่ะ บวกมาหนึ่งพันบาทเฮ้ยรู้สึกว่าเวลานี่จะดีกว่าตอนใบสองนะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทไป ขออนุญาตปรับไม่เป็นสี่สิบบาทเนาะค่ะ โอเค ออโต้สิบครั้ง มาดิมาดิโอ้โหมาเข่า หากว่าได้รุ่นแบบพวกเสือเตนเนียลเสียหนูนะว่าเกมงัวนี่มัน มันเป็นตะลุ่นกว่าเนาะค่ะ เกมงัวเป็นตะลุ่นกว่าเนาะเพราะว่ามันสิมีดึงภาพอะหามันบ่ดึงแบบพันใดกะแปลว่าบ่ได้เนาะค่ะ เกมงัวแต่กับเกมเสือนี่เขาบ่เขานี่ฮู้เลย โอเคบ่เขาโอ้โห นี่คือขอแตกต่างเนาะค่ะ บ่ค่อยได้รุ่นบันไดเนาะ ไปค่ะสิบไม้เล่นไปเรื่อยๆแล้วค่ะมาดิ มาดิโอ้โหสภาพไปค่ะสิบไม้จะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วก้อนท้องมาเนี่ยก้อนท้องโอ้โหเหี่ยวเนี่ยเออก้อนท้องมาโอ้โหเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะ ก็ได้อยู่นะก้อนท้องมาค่ะบวกมา800 บาท มาดิ มาดิมาดิโอ้โหไม่แล้วค่ะ ก้อนท้อง เฮ้ย ก้อนท้องเข่าอีกแล้วอ่ะ บวกมาอีก 800 บาท เนาะค่ะโอเคเอาว่ะ1,737 บาทไป เดี๋ยวเล่นต่อเลยเนาะค่ะ มาดิ มาดิ มาดิมาของเลยว่ะ เออสองว่ะเย็ดเคได้สองค่ะ ถ้าเข่าคูณสิบมีแบบหวานๆเลยนะ มาดิโอ้โห อีกตัวเดียว เออหูย เอาเรื่องว่ะ320 บาทคูณ10เป็น 3,200 บาทเนาะ เออ โอเคค่ะไหลไปไหลไปสำหรับเกมเสือนี่ดูนะว่ามันยังแตกสีอยู่เนาะ ยังยังเป็นตะเล่นอยู่อ่ะ เพราะเวลาแต่งมันไผ่ไหลหรืออ่ะ โอเคครับบวกไปร้อยหนึ่งเลยเนาะไม่ไปไปไป โอ้โห เงียบจัดเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเข่าไม่เดียวเหรอ โอ้โหสิบไม่เข่าไม่เดียวสภาพ มาดิ มาดิ เออ มาดิ เออ ของงามๆได้ไหมขอไม่เดียวกับขอเป็นก้อนท้องได้ไหมเออหวายมาโอ้โหเสียดายมันว่าแม่นลอกเดียวกัน ถ้าลอกเดียวกันนี่ เอ่อ คุ้นหาสิบแล้วค่ะ สภาพเออว่าาอย่างวันนี้เออสิบปค่ะยกไป้มาดิโอ้โหโอ้โหอ้เงาจัดบ่เข่าเลย โอ้บ้าเขาอีกเอี่ยงวะเนี่ยเออ ก้อนทองมาเนี่ยก้อนทองมาเนี่ยเนาะโอ้โหสองพันบาทก็สิเขาให้ ขอก้อนท้องจักสองสามรอบอะโอเคเลย สวย สวย เออ ได้อยู่นะพันหนึ่งมาค่ะ สวย ไปอีก เออ โอ้โหเสียดายล้ายบ่ได้ว่าหันน่าจะได้จักสองแถวนะซ้องว่าหันโอ้โห อีกแล้ว โอเคค่ะว่าเป็นอย่างได้ท้องก็หากสมมติว่าไว้ชนไว้ นี่กับคุณหาสิบนะคะ อันนี้คุณให้นี่สิบหนึ่งได้ก้อนท้อง หาพันบาทเดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่ต่อเลยนะคะ เป็นสองร้อยบาทเนาะ โอเค หรับผู้ใดที่ว่าได้กดติดตามเดี๋ยวนูนะกับขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องเราปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเซียนพ่อ VIP เป็นกลุ่มเทเลแกรมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเลยเลยเนาะสภาพบอกเขาเลย ไปค่ะออโต้สิบข้างมาดิ โอ้โหโอ้โห สึกว่าไม่สูงสูงไม่ค่อยเข่าปันไหนวะเนาะเวลานี้ไม่สูงสูงไม่ค่อยเข่าปันไหนโอ้โอ้สภาพ เออโอ้ยก้อนหอมมาว่ะเฮ้ยเอาวะเอาวะสวยแถวหนึ่งมาเท่ๆล่ะ มันการันตี เออมาเดรุนต่ออยู่อีกสี่โตโอ้โหเชี่ยอย่างวะเนี่ย เสียดายเนาะค่ะบวกมาสี่พันบาทเสียดายนะกอนท้องอุตส่าห์มาโดนโดนมาเทียนเนาะค่ะเออก่อนท้องมาอีกละเอาเรื่อง มาว่ะสี่พันบาทค่ะ มาดิมาดิมาดิก่อนท้องมาอีกนะก่อนท้องก่อนท้องโอเคได้ถึงสมมาตะโพกมา เริ่มไหลแล้วนะ เริ่มไหลแล้วไปเดี๋ยวเหรียญโตแล้วค่ะโอเคเมื่อกี้แบบแตกติดต่อกันประมาณสองสามรอบอะอันนี้คือเริ่มไหลแล้วนะคะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งโอ้โหเงาจัดไปให้อีกสิบไม่เขายังมีรุ่นอยู่นะคะเออก้อนทองมาเฮ้ยก้อนทองมารวยหรือนะสี่พันบาทแล้วค่ะโอเคมาดิ มาเดิมาเดิมาเดิโหพวกเขาเสียดายอยู่นะ โอเค ไปค่ะ ขออนุญาตปับใหม่เลยนะคะว่าหันแตะมือแล้ว โอเค ขอแบบงามๆอ่ะมีบ่โอ้ยอะโหกขอแบบ โอ้โหนี่ระงงับของแท้ เอาเรื่องอุ้ยเสียดายว่ะบอมมีไว้ชนไว้โตไว้เข่าหลายโตแล้วค่ะเพชรเค้ควรเอาอ่ะมาว่ะเฮ้ยไหลอีกไหลอีก เอาเรื่อง โอ้โหสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท เอาอยู่นะ ไปค่ะแปดร้อยบาทสูงแม่งเลย โอ้โหมาอยู่นะ เกมเสือ สวยมาดิโอ้โหขอแบบเบิ่มเบิมอ่ะ ขอแบบเบิ่มเบิ่มก่อนเ้าได้ไหมโอ้เงาเงาจะจัดโอ้โหนี่อย่างวันนี้โอ้โหว่าเขาเออก้อนท้อง เฮ้ย เอาเรื่องว่ะ ได้ยูน้ำมือนหก โอเคค่ะม่กดิเออ โอ้โหขาดตัวเดียวว่าถ้าได้คูณสิบโอ้เสียดายว่ะ โอเค เดี๋ยวหนูนะก็ขอพอสัมนีกันแล้วกันเนาะค่ะ อยากเล่นต่ออยู่นะ แต่เอาสมนีดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะรับช่องรักกันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่เนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมเซียนพ่อเมียพีเนาะค่ะ เป็นกลุ่มเพือแกมเดี๋ยวหนูนะ ปักหมุดลิงก์ไว้ให้ใต่คลิปเนาะมาโอเคเดี๋ยวเจ้าไหนไม่ดีหนูนะก่ะ ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพรในคลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ